มื่อเราทราบถึงองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว ต่อไปเราคงต้องมาเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการนำแนวคิดนี้มาใช้ในการเรียนการสอนกันบ้างนะคะ ขั้นตอนในการใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอนดังนี้ เริ่มด้วยการระบุผลการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องกำหนดผลการเรียนรู้ และอธิบายผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดผู้เรียน และต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบในครั้งแรก เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน จากนั้นต้องเลือกแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ โดยผู้สอนจะต้องเลือกแนวคิด และกิจกรรมที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความท้าทาย และสามารถดำเนินการเรียนการสอนผ่านไปจนสิ้นสุด โดยที่ผู้เรียนจะต้องนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ถัดมาเป็นเรื่องราวของเกม ผู้สอนจะต้องจัดลำดับกิจกรรม ให้มีการดำเนินเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเกม มีกิจกรรมการเรียนรู้ใดบ้าง กิจกรรมใดเริ่มก่อน เริ่มหลัง ต้องจัดเตรียมเพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมด สิ่งสำคัญคือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมการเรียนรู้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการสอน ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยต้องดูรายละเอียดว่ากิจกรรมใดที่สร้างให้เกิดความรู้ใด ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ต่อมา ต้องสร้างทีม พราะการเล่นเกมสามารถเล่นเป็นรายบุคคล หรือเล่นเป็นทีมก็ได้ แต่การเล่นเป็นทีมจะช่วยเกิดสังคมของการเรียนรู้ได้มากกว่าเล่นเป็นรายบุคคล กรณีต้องการให้เล่นเป็นกลุ่ม ควรกำหนดวิธีการจัดกลุ่มด้วย สุดท้าย คือ การประยุกต์ใช้พลวัตของเกม โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกมมิฟิเคชันที่สร้างขึ้น อยู่ในมาตรฐานของเกม เช่น มีแรงจูงใจ ระดับ การแข่งขัน การยอมรับความพ่ายแพ้ มีความท้าทาย มีรางวัล และมีอิสระในการอธิบายเป็นรายบุคคล เห็นไหมคะ ขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดเกมอิพิเคชันเพื่อการเรียนการสอน ที่มีขั้นตอนง่ายๆ 6 ขั้นตอนตามที่กล่าวไปแล้วนั้น คิดว่าทุกท่านคงเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะคะ อย่าลืมนำไปทดลองทำกันนะคะ